Thank you. ครับ จากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับตัวนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจมวยนะครับจากการสืบหน้านะครับ สืบหลัง สืบทั้งข้างมาทั้งข้าง ลุกเฉียงซ้าย ลุกเฉียงขวา จากนอกรับทางซ้าย ฉากนอกรับทางขวา แล้วลุกสลับเท้าถอยสลับเท้า ครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเเลื่อการฝึกนะครับ เริ่มจาก สืบหน้า หลังสืบด้านข้างสืบด้านข้างลูกเฉียงซ้ายลูกเฉียงขวา ฉากนอกรัดทางซ้าย ฉากนอกรัดทางขวา ลูกสลับเท้า อยสลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับ ถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อมต่อสู้พร้อมบอกอาวุธ และก็พร้อมรับอาวุธของผู้ต่อสู้ครับ ครับ จากที่เราเคลื่อนที่ในการลุกการรับ ตอนนี้เราจะเอามาผสมผสานนะครับอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจมวยนะครับจากการสืบหน้านะครับ สืบหลัง สืบทั้งข้างมาทั้งข้าง ลุกเฉียงซ้าย ลุกเฉียงขวา ฉากนอกรับทางซ้าย ฉากนอกรับทางขวา แล้วลุกสลับเท้าถอยสลับเท้า ครับทีนี้เราจะลองให้ผู้สาธิตเป็นสเต็ปเท้าในเผื่อการฝึกนะครับ เริ่มจาก สืบหน้า หลัง สืบด้านข้างสืบด้านข้าง ลูกเฉียงซ้าย ลูกเฉียงขวา ฉากนอกรับทางซ้าย ฉากนอกรับทางขวา ลูกสลับเท้า ถอยสลับเท้าครับทิศทางในการเคลื่อนที่นะครับถ้าเราฝึกตามนี้จะเป็นการเคลื่อนที่ที่จะช่วยให้ตัวเองนะครับทำการเซตตัวหรือการจดมวยที่พร้อมในลักษณะของพร้อมต่อสู้พร้อมบอกอาวุธและก็พร้อมรับอาวุธของผู้ต่อสู้